เป็นหวัดครับต้องการหาที่ลงครับ อืม URF จัดป้ายนี่คือหาที่ลงหรือหาที่หัวร้อน คือ อยากจะอัดคลิปดีๆนะวันนี้ ไม่หวัดแดก อืม โอเค สั่งน้ำมูกแบบ ไอ้ชิบมีแว่นตาแปดบิดไหมอาการหนักมากลืมลืมอัดมาทั้งเกม มารู้ตัวอีกทีก็ตอนชนะละโอ้ชีวิตได้ตัวอะไรเนี่ย สมได้ตัวไม่เคยเล่นตอนนี้ไงอคาคาม่าไม่เอาอะเฮมเมอร์ดิงเกอร์เฮมเมอร์ดิงเกอร์ เล่นไม่เป็น ไอคิดว่าสุ่มได้แต่ตัวเล่นไม่เป็นอ่ะใครก็ได้สอนเล่นหน่อย เล่นไม่เป็นจริงๆ เฮมเบอร์ดิเกอร์ ตอนนี้เขาอัพสกิลไหนนำนะรู้สึกว่าอัพป้อมใช่ไหมอ่าเรานี่ URF ไงเจอมูมูได้เราเด็ดอัพป้อมละรัว บอกเลยว่าขี้แตกที่ไหนขาดแน่นอน มันจะไม่มีที่ยืนในสังคมให้อามูมู ฮะสองศูนย์ก็มาว่ะสามศูนย์แล้ววะอู้นี่มาดิมาดิอะไรอะไรคืออันติเมาเออวางระเบิดใส่มินเนี่ยนกันโอ้วอลวิกวอลวิกวอลวิกที่มันเป็นนักฆ่าปะนั่นมันจอวิกเออไงล่ะอึ้งไปเลยดิเออเล่นเล่นคนเดียวก็ได้เรียกว่าเล่นเองชงเองแล้วก็ตบเองเออเขาเรียกว่า เหงาเลเวลแม็กโอ้โหมูมูไม่ตายมาเอามูมูเอามูมูเอามูมูปลุ่มโอ้โห ออกมา ออกมา มามามามาวิ่งไปทันขี้เขาไปเด็ดออะไรเนี่ยรีซินรีซิน บอกเลยว่า ลาก่อนรีซิน อ่า กูมาทำไมเนี่ยแอซิดก็ไม่ได้ กลับเลนไปฟาร์มเออชีวิต เออชีวิต โอ้ไอ้สาบโอ้โห บอกเลยว่ากูตายอู้ นี่คือเข้ามาแจกใช่ปะดูชื่อครับ disconnect เราต้องทำตามตามทำชื่อตามสโลแกนเเราจะทำการ disconnect เแต่ว่าอย่าทำจะดีกว่า เดี๋ยวโดนแบน 20 นาทีลาก่อยเผมว่าเราควรเดินเข้าเลนก่อนที่เพื่อนจะด่าพ่อนะครับเการบอกคืออะไรไม่รู้จักนะครับ ลีกออฟเดอะฟาร์มสามารถเลือกใช้ได้แค่สกิลเดียว เวลากดอันติอ๋อมันเป็นจังซี่ คนแจกไม่ใช่ดิ คนผิดย่อมเออไม่ใช่ดิเอออะไรของกูเนี่ยสมองกลวงนะตอนนี้คนอ่าคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดอ่าเอาเรื่องไหมล่ะถางป้อมชิวๆอย่างน้อยก็มีประโยชน์ให้กับทีมแล้ว ผมมีประโยชน์ให้กับทีมแล้วนะครับโอ้โดนบ้านยิงว่ะอ่ะบอกเลยว่านี่มีของขวัญให้ใครลงมาเนี่ยเกรฟ เลยบอกเลยว่าเรามีของขวัญให้นายกิฟต์ for you โอ้โอ้เชอลลี่เชดฮอลลี่ฟักกิ้งโอ้เอสเอสไอ้เชดเพื่อนใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งด่าพ่อเรากูเล่นไม่เป็นไงแชมเปี้ยนมึงมีอยู่ร้อยสามสิบกว่าตัวกูเล่นไม่เป็นอยู่สี่ห้าตัว แล้วมันจะสุ่มมาเป็นแต่ตัวเล่นไม่เป็นไง โอ้คิวแรกว่ะเฮ้ยผมได้คิวแรกว่ะเอ้ได้คิวแรก เฮ้ยผมได้คิวแรก เอสึบอกเลยว่าผมนี่เดอะแจก ส่วนใครอยากเป็นเดอะแบกนี่ขอให้บอกอย่าเรากดตัวแซดนะครับ เพื่อนดูคนในทีมเขาพิมพ์ด่าพ่อหรือเปล่า ยังไม่มีนะ ถ้าเกิดมีคนพิมพ์ด่าพ่อที่เราคงต้องทำตามชื่อนะครับตามสโลแกน disconnect เพื่อน เพื่อนบอกเลยว่าเรามีคาร์บอม ยิงโดนอากาศเป็นแล้วเพื่อนบอกเลยว่านายคนหนีโอ้โหบอกเลยว่ายิงอากาศอีกรอบอในทีไม่มีคนเหมือนเราเลยมาโรเชียนหนึ่งเก้าคือแลกตัวกันก็ได้นะโรเชียนเราเล่นเล่นโรเชียนเป็นนะเอาตัวเล่นเป็นมาให้ก็ได้นะ คือเอามาทำไมเฮมันนิงเกอร์โอ้โอ้โหเกือบตายโชคดีที่ผมเป็นไอแอนด์เดอะแฟช พิกใช่ไหมคือเกมพิกใช่ไหมเราไม่ช่วยอะไรทีมแต่ว่าเราเป็นตัวนำโชคไงเออคือถ้าไม่มีเราเมื่อกี้นี่มูมูไม่แฟดแล้วก็เกมไม่พิกนะครับเออบอกเลยว่าผมนี่ตัวทำประโยชน์อันดับหนึ่งเออมีความหน้าด้านสูงคิวที่สองว่ะโอ้เอาเรื่องมปนะนาทีที่20 กับคิวที่ 2 บอกเลยว่า GG 20มินโอ้ตรงนี้เยอะมาเยอะมา มันเยอะวะไปรีซิน วู้ ตาย โอ้ยบอกเลยว่า โอ้ ได้ คิวเขาได้ว่โอ้ ป้อมเสร็จผมสิครับ โอ้โห ยิง ยิงมันลูกพ่อ อ่า อินทิอินทิบอกเลยว่า ชัยชนะไม่เกิดถ้าไม่เอาป้อมนี่เปิดอันติใส่โอ้โหบอกเลยว่าดับเบิลคิวหรือตัวเดียววะโอ้ได้ ตัวเดียวนี่มาขอหล่อสักห้านาทีไม่ได้อะเฮ้คือแบบตีบ้านแหกสักสองหลังให้มาฆ่ากูไม่ได้อะบอกเลยว่าควอนต้าแน่นอนบอกเลยว่าควอนต้าเคียวโอ้โหบอกเลยว่ากูลาก่อน อะไรกูทำอะไร ทำอะไรเพื่อนไม่ต้องติ๊กหายกูกูอายกูอายเพื่อนอ๋อเพื่อนเขาดันมาว่ะเขาดันมาว่ะเพื่อนไม่ได้ เราสายดอยสายดอยบอกเลยว่า เรานี่ไปดอยบ้านอ่าจะโดนทีมด่าพ่อปะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราทำประโยชน์เราทำประโยชน์ให้ทีมมันเนี่ยเออเราดันสวนไงเออคือผ่าไฟแดงเรื่องผ่าไฟแดงนี่ขอให้บอกอ่ะอีรักมาทำไมอีรักมาทำไมอีรักมาทำไมฮะมาทำไมนี่นี่ตาย เอาว่าล่ะว่าล่ะว่าล่ะว่าล่ะว่าล่ะเดี๋ยวจัดให้สักดอกจัดให้สักดอกบอกเลยว่าบอกเลยว่าบอกเลยว่ากดซันย่าทำไมกดซันย่าทำไมโอ้โหบอกเลยว่าเอสเอสือเอสือไปดันป้อมดันป้อมมีโอ้โหผ่าตับหัวมึงเอ้ยลูเชียนนายทำได้แคสดุครับตอนนั้น am đó là không.